สวัสดีค่ะ ทุกคนนะคะ วันนี้นะคะเกจะมาระบายสีนั่นเองนะคะ จะเป็นรูปน้องประวานนะคะนี่สวยไหมนะคะ วันนี้เกก็เลยจะมาสอนระบายสีไปด้วยกันเลยนะคะอืมไปดูกันเลย มาค่ะ ทุกคนอย่างแรกนะคะ ก็จะเตรียมเป็นสีน้ำเงินนะคะ เห็นไหมนี่นะคะ ต่อไปจะเตรียมเป็นสีฟ้านะคะ อืมเดี๋ยวเปิดไฟกันนะคะโอเคนะคะ ตัวประวานนะคะก็จะใช้แค่สองสีนี้นะคะ ก็จะเป็นสีน้ำเงินและสีฟ้านั่นเองค่ะ ไปดูกันเลยสีน้ำ เสร็จเลยนะคะทุกคน นี่นะคะก็จะระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยน้องแก้นะคะจะหน้าแบบนี้เลย ต่อไปก็จะใช้สีฟ้านะคะ ค่อย ๆ ระบายทุกคนจะระบายนอนตั้งอย่างไรก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ แต่อันนี้จะจะไล่สีนะคะ ทุกคนจะเอาสีอะไรเพิ่มก็ได้นะคะเพื่อให้ความน่ารักขึ้นนะเก๋จะตกแต่งด้วยนะเก๋ก็จะตกแต่งตรงหางนะคะนิดนึงก็จะเอาเป็นสีน้ำเงินลงค่ะตรงที่เก๋ไล่สี คนลองไปทำกันดูนะสวยเหมือนกันนะคะ ต่อไปเก๊ก็จะเอาเป็นสีฟ้านะคะแล้วไปหาต่อไปสลายนี้นะคะเกจะเอาเป็นสีเขียวนะ นี่นะคะทุกคนนี่แกจะไล่สีต่อไปสีเขียวอ่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะที่เอาสีเขียวอ่อนนะคะ ต่อไปต่อไปก็จะเอาสีเหลืองระบายดอกไม้นะคะ ทุกคนขอโทษทีคือมันเป็นสีส้มนะคะนี่นะคะ ทุกคนอันนี้เราจะเป็นสีครีมนะ ก็จะเสร็จไปอีกดอกหนึ่งต่อไปนี่ค่ะเลขหนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ที่ติดตาม บ๊ายบาย